สอง อืม ก็เดี๋ยวเราก็ไม่ให้เสียเวลาเนี่ย เราก็ไปเริ่มสำหรับพาร์ทที่หกกันเลย แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อันนี้ผมต้องขอโทษด้วยก่อนด้วยนะ เพราะว่าตอนอัดเนี่ยเอ่าพอตอนนั้มันมีการอัปเดตด้วย แล้วก็เสียงมันรีเซ็ตใหม่ ก็เลยมีปัญหาว่าเสียงใหม่กับเสียงซาวเอฟเฟกต์แม่งดังเข้ากันเลย เออตอนนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะ ถ้าฟังเสียงในคลิปเนี่ยมันไม่รู้เรื่อง โอเคครับ งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคครับท่านผู้ชมเราก็ ยดแค่เบื่อจากการไล่เก็บดาวในเวอร์สองนะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยดาวที่เหลือเนี่ยมันก็จะต่างกันแค่ลักษณะิสัยลักษณะของดาวอะไรพวกนั้นอ่ะเออแต่รายละเอียดมอนสเตอร์ หรือว่าบรรยากาศอะไรมันก็ซซับเดิมๆเออวันนี้เราก็เลยจะมาพักผ่อนเออแต่ไม่ได้มานั่งดูฐานเล่นนะที่ผมเดินวนเล่นระหว่างคุณ 这个品队来了，第一轮哈。 the proposal you are. ไม่รู้อะเดี๋ยวลองกลับไปข้างบน Okay. ได้มาเจอไอ้หีเนี่ย แล้วก็หีมันเนี่ยมันดีอย่างหนึงเลยครับก็คือ